ครับก็เราก็จะได้ข้อมูลคร่าว ๆของเขาตรงเส้นสีฟ้านี่ก็จะเป็นราคานะครับเส้นประนี่ก็จะเป็นจิตตะลายนะครับจิตตะลายซึ่งเส้นสีฟ้าตอนนี้เขาก็บอกว่าโอ้เส้นสีฟ้านี่ค่อนข้างมากกว่าจิตตะลายก็อาจจะเป็นเพราะว่าราคาอาจจะมากกว่ามูลค่าของเขาแล้วนะครับของ American Express จิตตะสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 8 กว่ากว่า ถ้าเทียบกับอดีตก็ประมาณ7กว่าก็ถือว่าดีเลยนะครับติตะซรายเป็นไงโอ้โหติตะซรายนี่สีเขียวหมดเลย แสดงว่าค่อนข้างดีนะครับ revenue and earning นะครับรายได้กับกำไรก็สม่ำเสมอนะครับ earning growth นะครับก็กำไรเพิ่มขึ้นนะครับจากควอเตอร์ที่แล้วหรือไตรมาสที่แล้ว operating margin กำไรจากการดำเนินงานหารด้วย รายได้ก็ สม่ำเสมอนะครับอ๋อก็ไปได้ดีเลยแคป X นะครับจากการลงทุนก็ค่อนข้างน้อยเงินที่เอาไปใช้ลงทุนค่อนข้างน้อยนะครับอเมริกันเอ็กซ์เพรสก็เลยเป็นบริษัทที่บัฟเฟตค่อนข้างชอบนะครับ เพราะว่าเอาเงินไปลงทุนจาก c a p x เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ได้ Return on Equity นี่ค่อนข้างสูงเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ย ROE เห็นไหมเขาบอกว่า consistently high แปลว่า ค่อนข้างสูงแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะครับ20 กว่าเห็นไหมพอเอาเมาส์มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเลย 25นะครับโดยเฉลี่ยประมาณ 25 26 อะไรประมาณนี้นะครับจิตตาแฟกเตอร์ก็จะเห็นว่า โอกาสในการเติบโตก็ค่อนข้างเยอะประมาณ 69 นะครับ business performance นะครับการดำเนินงานของธุรกิจเนี่ย ช่วงที่ผ่านมานี่ได้ร้อยเต็มเลยดีนะครับทางการเงินก็ร้อยเต็มนะครับ Return to Shareholder เราเห็นแล้ว ROE นี่สูงมากนะครับ 95 เลยเต็มร้อยนะครับ Competitive Advantage นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลย 90 เลยนะครับ ซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับ American Express นะครับแต่คำถามว่าจะซื้อ ตอนนี้ดีไหม อันนั้นก็อีกหนึ่งคำถามนะครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยราคามากกว่าจิตตะลายไปแล้วนะครับ ก็ถ้าเราดูที่มูลค่าตามจิตตะลายเนี่ย ถ้าเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่า ก็อาจจะบอกเออเดี๋ยวรอสักหน่อยก่อนไหมให้ให้ดูให้ราคาต่ำกว่ามูลค่าก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่านะครับ อันนี้ก็คือ American Express อ่าที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ของจิตตะก็คือเพลย์ลิสต์นะครับ ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปในกลยุทธ์ต่างๆ ที่จิตตะเขาได้หาว่ามาให้เราแล้วนะฮะอย่างเช่น ซิกาบัตแบบเบนจามินแกรมนะครับจะเป็นแบบแบบเติบโตนะครับหรือจะเป็นแบบเทอร์นาราวบริษัทที่กำลังกลับมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะครับออย่างสมมุติเราจะสร้างเพลย์ลิสต์ของเราที่เราจะสกรีนหุ้น เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ create a playlist นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ ด้านขวาบนเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เรียงตามจิตตะแรงกิ้งนะครับ ก็คือจิตตะแรงตัวไหนดี เอาขึ้นมาก่อนนะคราวนี้สมมุติว่าผมอยากจะหาหุ้นนะครับในประเทศอลองเปลี่ยนประเทศตรงนี้นิดนึงนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับ จะเป็นอเมริกาฮ่องกงประเทศไทยนะครับ เราสามารถคลิกได้ แล้วตรงด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมี ตัวที่เป็นหุ้นนะครับ ชื่อหุ้นมาบอกว่าตัวไหนที่เราเลือกมานะฮะสมมติอ่าของอเมริกานะครับ แล้วก็ของประเทศไทย สมมุติผมจะเลือกทั้ง 2 ประเทศเลยนะครับ คราวนี้เห็นไหมฮะเราติ๊กไว้ตรงนี้ 2 ที่มันก็จะขึ้นมา 2 อย่างที่เราเลือกไว้แล้วตรงนี้นะฮะซูมให้ดู มันก็จะบอกว่าเราเลือกมาทั้งหมด2อย่างแล้วนะในเพลย์ลิสต์นะครับ คราวนี้ผมอยากจะเลือกที่ติดตะสกอร์สูงหน่อยนะครับ อย่างเช่น เลือกมากกว่า 5ครับ5ขึ้นไปนะเดี๋ยวนะด้านขวาให้อยู่ถึง 10 เลย มากกว่านะครับ ก็ทางด้านซ้ายให้อยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 ผมจะเอาบริษัทที่มีคุณภาพที่ จิตตะเลี้ยงมาให้เลยตั้งแต่5ถึง10นะครับให้มีจิตตะสกอร์ที่สูงหน่อย จากนั้น เราก็มากดตรงจิตตะลายด้วย อยากให้จิตตะลายเนี่ยไม่เกินนะครับ ก็คือราคาเนี่ยไม่เกินจิตตะลายเราก็ลากให้ตรง above ออกมานะครับ ไม่เกิน0%นั่นเอง หรือว่าให้ต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับ อย่างสมมุติผมบอก เอาให้ต่ำกว่านั้น ต่ำกว่าจิตตาราย 50%เลย เป็นต้นไปผมถึงจะดูหุ้นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ แล้วให้ซอตบายจิตตาแรงกิ้งนะครับ ให้จิตตาเขาซอตมาว่าจะเอาไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ว่าไปนะครับ เพราะฉะนั้นที่ผมเลือกมาทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ก็มี 1 1นะครับ ก็คือดูตรงจิตตะสกอร์แล้วก็ดูตรงจิตตะลายนะครับแล้วก็ดูประเทศ 2 ที่นะครับ จะเห็นได้ว่าฟิลเตอร์ของผมเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดข้างบนนี้เนี่ยนะครับ ข้างบนนี้ที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ยมีทั้งหมด 4 อย่างที่ผมเลือกนะครับ เพราะฉะนั้นพอทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเซฟไว้ได้ด้วยเซฟเพลย์ลิสต์ที่เราเลือกแบบนี้อันนี้ก็คือสกรีนเนอร์นั่นเองครับเราสามารถเซฟตรงนี้ได้ แล้วเราก็มาดูรายชื่อนะครับ ดูรายชื่อของหุ้นได้นะครับเนี่ยด้านขวานะครับ ตรงนี้ก็คือเขาบอกว่ามีทั้งหมด 48 หุ้นนะที่ ที่ติดตะเลือกมาให้ได้ที่คุณเลือกสกรีนเนอร์ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ก็จะมีเนี่ยนะฮะ TCB NRZ นะฮะ HPJ อะไรก็ว่าไปนะครับ ก็คือหุ้นทั้งหมดนี้เป็นหุ้นที่ผ่านการกรองที่เมื่อกี้เราได้เลือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาหุ้นพวกนี้เนี่ยเราก็กดดูกดเข้าไปได้อีก นะครับสามารถกดเข้าไปดูว่าเอออย่างเช่นอชอบ ALK กดเข้าไป ALK นะครับก็จะเห็นว่าโอ้ตอนนี้ถ้าถ้าเชื่อตามจิตตะลายนะครับราคาหุ้นอยู่นะครับต่ำกว่าจิตตะลายอีกนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ น่าลงทุนหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องไปอ่านแล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะครับน่าจะเป็นว่าของจิตตะเนี่ย นะฮะก็คือเป็นตัวเริ่มให้เราเริ่มรู้แล้วว่าเออเนี่ยเป็นหุ้นที่เราอาจจะน่าจะไปศึกษานะครับเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะหาหุ้นเพื่อมาศึกษาต่อ พอเราศึกษาเข้าใจธุรกิจนี้แล้ว เราก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ดูว่ามันดีจริงไหมนะครับบริษัทนี้ดีจริงไหมแล้วเราก็ถ้ามันดีจริงแล้วมันถูกด้วยจริง ๆ ก็อาจจะลงทุนได้นะครับเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับโอเค คราวนี้ ตรงนี้เป็นอย่าลืมนะครับ ตรงนี้เป็นเพลย์ลิสต์นะครับที่เราได้เลือกก็กลับไปที่หน้าเดิมของจิตตะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมได้โชว์ให้ดูก็คือเป็นจิตตะเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งเราสามารถไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เพื่อเป็นตัวสกรีนเนอร์ ในการหาหุ้นต่างๆนะครับจากนั้นเราสามารถกดตรงนี้นะครับเป็นกลยุทธ์ต่างๆที่ทางจิตตะเขาก็ได้เลือกมาให้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดไปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงเมนูอีกนิดนึงนะครับ สามารถกดไปตรง Library ได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆของทางจิตตะนะครับเนี่ยก็จะมีการอ่านนะครับสามารถ อ่านได้ว่าปรัชญาเป็นอย่างไรการลงทุนเน้นคุณค่านะครับวิธีสไตล์ลงทุนแบบติดตะนะครับ การมีบล็อกนะครับ มีคลาสรูมที่สามารถเรียนได้นะครับ มีตัวอย่างในการใช้ติดตะมีการช่วยเหลือนะครับ help center นะครับเพราะฉะนั้นลองลองเข้าไปดูนะครับ ผมก็หวังว่า จิตตะเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้อย่างสนุกขึ้น และสามารถลงทุนมีตัวช่วยนะครับทำให้เวลาที่เราศึกษาหุ้นแต่ละตัวเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น แล้วก็ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นของหุ้นตัวนั้นนะครับ เดี๋ยวในเซกชันถัดไปเราจะมาดูกันต่อที่กูรูโฟกัส .com นะครับว่าเป็นอย่างไรสามารถช่วยท่านนักลงทุนได้อย่างไรครับ เดี๋ยวเจอกันเซสชันหน้าครับ สวัสดีครับ